ำหรับแนวทางการช่วยเหลือหรือการช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญพฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม เราใช้วิธีการดังนี้นะคะ ทางออกคือการกระตุ้นสมองส่วนคิดหรือสมองส่วนหน้า หรือสมองที่เราเรียกว่า cerebral cortex ที่เราได้ได้เรียนในชั่วโมงที่ 1 ทำอย่างไรก็ตามให้เกิดการพัฒนาเท่าทันจนสามารถประสานและควบคุมการทำงาน ของสมองส่วนลิมบิกได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นหมายความว่าทำให้สมองส่วนคิด มันมีการถูกกระตุ้นเพื่อจะมาควบคุมสมองส่วนอยาก หรือสมองส่วนลิมบิกได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะกระบวนการพัฒนา c e เ e b ลคอร์เทกซ หรือสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดของวัยรุ่นทำได้ด้วยวิธีการอะไรคะ ก็ทำได้ด้วยวิธีการฝึกฝนให้สมองส่วนนี้เกิดการใช้งาน และทำหน้าที่ให้มากที่สุด เพื่อให้มีการเชื่อมโยงสายใยประสาทหรือเส้นใยประสาทในสมองให้มากขึ้น เพื่อแม่มันถูกจัดการกำจัดไปนะคะ ยิ่งใช้มากเราพบว่าจะยิ่งประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ วิธีการที่ได้ผลอย่างยิ่งในการกระตุ้น สมองส่วนนี้คือการกระตุ้นให้วัยรุ่นนะคะ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ไตรตรองพิจารณาให้เหตุผลหาทางเลือก และก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทางเลือกนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในชั่วโมงที่ 3ว่าทำอย่างไร และรวมทั้งการฝึกให้เขาได้รับผิดชอบกับผลการเลือกกระทำหรือไม่กระทำบนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยรอบด้าน และ เท่าทัน นะคะประเด็นที่ 2 ที่เราพบว่าสมองส่วนนี้จะไม่ได้พัฒนาแต่มีการทำอยู่บ่อยๆ น่าสนใจมากค่ะคือการสั่งสอนห้ามปรามการขู่บังคับการใช้กฎระเบียบในการจำกัดให้วัยรุ่นเลือกทำพฤติกรรมบางอย่าง และไม่ทำพฤติกรรมบางอย่าง เราพบว่ากระบวนการแบบนี้ไม่เหมาะกับหรือไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาที่ทางสติปัญญาของวัยรุ่นต้องการการ ทดลอง พิสูจน์ทราบยิ่งเราห้ามเหมือนยิ่งยุ และเราก็พบว่าสมองวัยรุ่นมีความหัศจรรย์บางอย่างที่น่าสนใจคือเขาจะไม่เชื่ออะไรอย่างง่ายดายจนกว่าเขาจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเอง อีกประการที่สำคัญที่เราพบว่ามักจะทำให้เกิด ความไม่สำเร็จเท่าที่ควรคือ เรามุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก เราจะเห็นว่ากระบวนการอบรม หรือพัฒนาแกนนำเยาวชนหรือเยาวชนต่างๆ มุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก ด้วยคิดว่าความรู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ ผลการศึกษาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาสรุปตรงกันนะคะว่า ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดสำเร็จได้ด้วยการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันพบว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดสำเร็จได้หากปราศจากความรู้ นั่นหมายความว่าอะไรคะ นั่นหมายความว่าความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้ แต่ไม่ใช่เป็นหัวใจของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งสำคัญคือทำให้เยาวชนหรือวัยรุ่นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยอย่างรอบด้าน เพื่อให้เขานำนำเป็นต้นทุนเพื่อเข้าสู่สมอง และทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตัวเอง มองเห็นทางเลือกต่างๆ และเลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง แต่ละทางเลือกที่มีการตัดสินใจ ผู้ใหญ่ช่วยให้เขามองเห็นว่าอย่างรอบด้านว่าผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสุดท้ายคนที่เลือกต้องเป็นเขาแต่ว่าเป็นเขาโดยกระบวนการที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในแต่ละทิศทางที่ทำให้ให้ที่ทำให้รู้สึกว่าวัยรุ่นปลอดภัยการกระทำอย่างนี้จึงจะช่วยให้สมองส่วนส่วนนี้ ซึ่งเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์จนกลายเป็นความเจริญเติบโตทางปัญญางอกงามขึ้นได้นะคะในที่สุด